Thank you. ข้อควรคำนึงในการประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงสำหรับเด็ก ควรใช้ท่ารำที่ใกล้เคียงธรรมชาติ เพราะพัฒนาการทางร่างกายของเด็กยังไม่เจริญพอการใช้แขนขาไม่มั่นคง อาจจะล้มได้ง่าย ือกใช้ท่ารำให้เด่นชัด ตรงตามคำร้อง เช่น การเรียนแบบท่ารำของสัตว์ เช่น ช้าง มีลักษณะเด่นตรงงวง ก็สามารถที่จะใช้แขนข้างหนึ่งทำท่าสายไปมา ผีเสื้อ บินก็ขยับแขนขาเหมือนปีกของผีเสื้อที่กำลังบินเป็นต้น ล่อยให้เด็กทำท่าอย่างอิสระ แม้จะเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างก็ตาม ครูควรช่วยชี้แนะเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงท่าทางอย่างอิสระ Thank you.